พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล อาการเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้า เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นลักษณะกิจกรรมที่ทำโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือลักษณะการกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้าครับ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่เกี่ยวกับเท้า จึงเริ่มจำเป็นและมีความต้องการมากขึ้น ซึ่งตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลเพื่อให้ผู้บริโภคได้แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลในราคาที่เหมาะสม มาให้บริการแล้วนะครับ นักวิจัยเอ็มเทคสวทช พัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล โดยระบบดังกล่าวได้นำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการออกแบบ และผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าที่มีลักษณะเฉพาะตามสรีระที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมทั้งสร้างระบบเครือข่าย ในการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการตรวจประเมิน รูปร่างสามิติของฝ่าเท้า และข้อมูลการออกแบบแผ่นรองฝ่าเท้า ให้เป็นฐานข้อมูล ในการดำเนินการผลิตเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและกระจายการให้บริการผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลอย่างมีมาตรฐาน และคุณภาพที่ดีได้อย่าง างทั่วถึงการใช้แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล นอกจากจะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายกระชับไม่อึดอัดแล้ว ยังช่วยให้เกิดการกระจายแรงกดบริเวณฝ่าเท้าได้ดีป้องกันการเสียดสีที่อาจทำให้เกิดแผล อีกทั้ง ยังช่วยปรับแนวของกระดูกส้นเท้า ลดอาการปวดเท้าได้ นับเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ และความสามารถของผู้สวมใส่ได้อย่างดีวิจัยและพัฒนาโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000